พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนผลงานวิจัยเด่น สวทช ในงานเนก2018 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งสวทช ได้เตรียมนำผลงานวิจัยเด่น ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยมาจัดแสดงให้ชมในงานเนก2018 ครับ งานแนกหรือ งานประชุมวิชาการ สวทช ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อตอบโจทย์ประเทศไทยโดยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น โดยมีผลงานวิจัยเด่น และน่าสนใจ เป็นไฮไลท์ของงาน ได้แก่ แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและผลิต นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสมองเสื่อม เอนฮานไลโซซามจากไข่ขาว ระบบถอดเสียงพูดแบบทันต่อเวลา ผ่านระบบสื่อสารทางไกล และงานวิจัยสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของไทย ผู้สนใจเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2561นี้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th